สำหรับประโยค真有意思แปลว่าน่าสนใจจริงๆคำว่า真แปลว่าจริงคำว่า有แปลว่ามีคำว่า意思ปกติแปลว่าความหมาย ในที่นี้หมายถึงน่าสนใจสำหรับประโยค他的泰文名字叫什么แปลว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรคำว่า它 แปลว่ามันที่เป็นบุรุษที่สามแทนสิ่งของคำว่า的แปลว่าของ คำว่า泰文แปลว่าภาษาไทย คำว่า名字แปลว่าชื่อคำว่า叫แปลว่าเรียกคำว่า什么แปลว่าอะไร